ต่อเนื่องจากการตลาดก็จะเป็นเรื่องของการขาย เราจะเริ่มต้นกันด้วยความหมายของการขายนะคะ ว่าการขายเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วก็เป็นกระบวนการสุดท้ายของการตลาด ขณะที่การตลาดเริ่มต้นที่ลูกค้า แต่ว่าการขายเริ่มต้นที่สินค้า มุ่งการนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบและเงื่อนไขจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้ออย่างเร็วที่สุดตลอดจนซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ถ้าเราดูความหมายของการขายอ้างอิงตามสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ก็จะให้นิยามว่าการขายหมายถึงกระบวนการขายทั้งโดยบุคคลและไม่ใช่ หรือไม่ใช้บุคคล ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อชักจูงใจ กระตุ้นสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดหวัง ว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต ให้ซื้อสินค้าและบริการ การขายจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมและต่อเนื่องของทั้งผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อและองค์กร ที่เป็นผู้ขาย หรือยินยอมกระทำตามในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านการค้าแก่ผู้ขายค่ะ บทบาทของการขาย การขายเป็นหน้าที่หนึ่งของการตลาด แล้วก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญทำให้เกิดการโอนย้ายสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของสินค้าและบริการจากผู้ผลิต หรือว่าผู้ขายไปยังผู้ซื้อ การขายจึงมีบทบาทที่สำคัญ คือทำให้องค์กรหรือว่ากิจการ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือว่าผลกำไรที่ตั้งไว้ การขายจัดเป็นศิลปะของการโน้มน้าวจูงใจ ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ต่อรอง กระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อยอมรับ และตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด การบริหารงานขายจึงต้องปรับแต่งรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้ซื้อแต่ละคน แต่ละสถานที่ แต่ละสถานการณ์ การขายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือแบ่งตามการจัดจำหน่าย และแบ่งตามลักษณะงาน ถ้าแบ่งตามการจัดจำหน่าย ได้แก่ การขายตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ โดยไม่ผ่านคนกลางหรือตัวแทนจำหน่าย และการขายผ่านคนกลางหรือตัวแทนจำหน่าย ถ้าแบ่งการขายตามลักษณะงาน ได้แก่ การขายที่ใช้พนักงานขาย และการขายที่ไม่ใช้พนักงานขาย แต่ว่าขายด้วยการโฆษณา จัดแสดงสินค้าจัดกกิจกรรม และเสนอสิ่งจูงใจให้ซื้อ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อบริการตนเองด้วยนะคะกระบวนการทางการขายสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้นะคะ 1. การแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังหรือ prospect ด้วยการเก็บรวบรวมรายชื่อจากแหล่งต่างๆ หรือจากการบอกต่อ หรือจากการติดต่อเข้ามาของลูกค้า จากเพื่อนจากคนรู้จัก และจากการตระเวนหาเป็นต้น 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า วางแผนการนำเสนอ เตรียมข้อมูลตอบคำถามและนัดหมาย 3. เข้าพบลูกค้าตามนัดหมาย 4. การนำเสนอขายและหรือสาธิตสินค้า ด้วยการอธิบายรายละเอียดของสินค้า คุณภาพ ประโยชน์ ราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ และแข่งขันกับคู่แข่งได้ 5. การขจัดอุปสรรคและข้อโต้แย้ง ด้วยการเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการของคู่แข่ง ต่อรอง เสนอทางเลือกและหรือมอบข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม 6. ปิดการขาย ด้วยการสรุปผลการเสนอขายและข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีร่วมกันกับลูกค้า และสุดท้าย 7. ติดตามผลและให้บริการ ด้วยการส่งมอบสินค้าหรือบริการ สอบถามความพอใจในการใช้ แวะเยี่ยมเยียน ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเป็นต้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างโอกาสการขายใหม่ต่อไป สำหรับความหมายของการจัดส่งสินค้าขาออก คะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ถ้าเราอ้างตาม Logistic World กำหนดความหมายของการจัดส่งหรือว่า Logistic ว่าเป็นกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ควบคุมการไหล และการจัดเก็บของสินค้าบริการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะจากจุดหรือแหล่งของการผลิตหรือผู้ผลิต ไปยังจุดหรือแหล่งของการบริโภคหรือผู้บริโภคอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้ซื้อหรือผู้ใช้อาทิ ในเวลาที่ต้องการ ในความเร็วที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และในจำนวนที่ถูกต้อง บทบาทและกระบวนการของการจัดส่งสินค้าขาออกหรือ outbound logistics บทบาทและความสำคัญของการจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกเนื่องด้วยโลจิสติกเป็นห่วงโซ่หนึ่งในโซ่คุณค่าขององค์กร เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดเก็บรักษาสินค้า การจัดการสินค้า การกระจายสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการนำส่งถึงลูกค้าและผู้ใช้ โลจิสติก จึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ จากการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ ทำให้การผลิตและส่งมอบ แบบพอดีกับความต้องการ หรือรวดเร็วตรงใจของลูกค้าและผู้ใช้สินค้าลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและขนส่ง ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าอีกด้วย กระบวนการทางการจัดส่งสินค้าขาออก หมายถึง การบริหารสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในคลังสินค้าขนส่งกระจายไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกสำรองสินค้านำแสดงในจุดจำหน่าย และหรือนำส่งถึงลูกค้า ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด หรือว่า Marketing Mix ที่เราเรียกว่า P-Place นะมุ่งหมายเพื่อทำให้สินค้าได้ถูกเห็นโดยลูกค้าผู้ซื้อ ในเวลาที่ต้องการ ในสถานที่ที่เข้าถึงง่าย และสะดวกซื้อของผู้ใช้ค่ะ คลิปที่ 2 นะคะ เราได้เรียนรู้กันถึงความหมาย บทบาท ก็กระบวนการของการขาย แล้วก็การจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นลำดับงานสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการตลาดค่ะ